ยังนะยังได้ลุ้นนะเออ เต็มหน้าไปดิช็อตนี้สวยงามมีต่อไหมมีต่อไหมนี่แน่เฮ้ยคำเตือนคลิปนี้ทำไมต้องความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะน้องๆหนูๆยุ่งตอำกว่า18ปีคุณได้รับคำแนะนำครับ ครับครับครับสวัสดีท่านนะครับ ผมเย้นี่อยู่กับผมและช่องสล็อตตัว แตกนั่เองเออีอยู่ในเกมมังกี้คิงนะราชาวานอนในตำนาน ซึ่งหงอคงซึ่งหงอคั่งเอ้ยเริ่มวันนี้มาที่ทุน 1,000 บาทนะ เอ้ยทุนกลาง ๆ นะคลิปนี้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับผม ใครชอบ ใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์ที่อะไรบ้านะมันจบคลิปเอ้ยเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปีคุณได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ ทุน 1,000เบ็ดไปที่ 20ก่อนเลยแล้วกัน กระบองหงอคงไงคิงเต็มคิวเต็มหน้า แล้วไงต่อยังไม่มีโอ้โหมาถึงก็เอาเลยป่ะทุกคนมาถึงก็เอาเลยว่ะ เอาเรื่องหงอคงเอาเรื่อง 400 บาทไปกันต่อ ไปกันต่อ ยืดมาเป็นน้ำเต้าน้ำเต้าแถวหนึ่งบ้างไงเออ ขงเบ้งแถวสาม ไม่มา ยังนะ ยังได้ลุ้นนะ เออ เต็มหน้าไปดีช็อตนี้ สวยงามมีต่อไหมมีต่อไหมนี่แน่เอ้ย ยาวไป ยาวไป ผมมีสกัตเตอร์มาหนึ่งตัวนะ ตีวายกับกาน้ำร้อน ยืดออกมาเป็นน้ำเต้าโอ้ยนึกว่าได้อีกอุ้ย มาถึงก็ล่อไปสี่พันเลยทุกคนพอดี ไปกันต่อที่เบ็ดสามสิบสี่สิบเลยแล้วกันนะ ไป เปิดเทอร์โบ ไปด้วยเลย เออสเกตเตอร์ไหมสเกตเตอร์ไหมอีกหนึ่งตัว อีกหนึ่งตัว ว่าไง ว่าไงสเกตเตอร์ ว่าไง มาไหมมาแล้ว สวยงามเฮ้ยรวดเร็วทันใจดีจริงๆว่ะหนอคงพากระบงกระบองมาล่อสเกตเตอร์แล้วทุกคน ไปแต่หมุนฟรีนะ เออกระเบ็ด40 บาท มันต้องได้อะไรดีๆอยู่แล้วแหละช็อตนี้ยังไงหมุนฟรีเป็นหนึ่ง หมุนฟรีไปสองดีวะเออเปรตเอ้ย เคได้อยู่ กับเจแล้วไง ต่อไหมคิวสวยงามจดนี้คูณสองไป คูณสามแล้ว โอ้โหยืดมา ไม่มีอะไรนะ เจแล้วไงต่อ ไม่มีอะไรเฮ้ย ไม่ตีแล้ว เออมุนฟรีรัวๆ นะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สแกตเตอร์รอบนี้ โอ้โห นึกว่าจะแตกยับแม่งเอ้ย 458 บาทสำหรับสแกตเตอร์รอบแรกนะ ไปกันต่อไปกันต่อ เบ็ด 60 ไปเลยทุกคน อย่าได้ท้อหรือว่าความบันเทิงนะ อย่าลืมไม่แนะนำไม่ทำตามนี่ ลูกท้อมาก่อนแล้วกัน แล้วยังไง วายสองสามสวยงามช็อตนี้ น้ำเต้าปูปลาไหม ไม่ได้เต่งได้เออยู่น้ำเต้าแถวหนึ่งต้องมาแล้วน้ำเต้าแถวหนึ่งดิเออสวยงาม นี่เนี่ยหน้าขงเบ้งด้วยอะไรวะเนี่ยวายสองสามอีกแล้วโคตรสวย เออไม่ต้องเข้าแคตเตอร์อะไรอย่างนั้น มาอีก ได้อยู่นะ ยาวยาวยาววทุกคนคอมโบนี้เฮ้ยแต่แตกเนาะมันไม่มีตุกคูณเนี่ยนะเออ ยังต่อเนื่องแบบคิวโอ้โหช็อตนี้คอมโบนี้ ยาวยาวเป็นหมื่นแล้ว เฮ้ยน้ำเต้าแถวสามไม่ได้ได้ได้การน้ำร้อนก่อนรอน้ำเต้ารอน้ำเต้าทุกคนน้ำเต้าแถวสามต้องได้แล้ว โอ้โหวิน่าเสียดาย สวยงามช็อตนี้ล่อไป 6,957 บาทว่ะทุกคน เฮ้ย ทุน 1,000ได้มา10,000แล้วอะเราเบ็ดร้อยไปเลยไหมเออ ได้แล้วมันต้องได้อีกทุกคนได้แล้วมันต้องได้อีก ไงสิบลุนสแกตเตอร์อีกสักรอบนะเออจะได้ไหมการน้ำร้อนมั้งไง ไม่มี คิวยาวไปเออ น้ำเต้าว่ะ สวยงาม เคต่อแล้ว ยังไงวาย โอ้โหช็อตนี้ บายแถวสามได้ใช้ไหมใช้อยู่แล้ว เออ โอ้ย หน้าของเบ้งมามือนึง สวยงามเออหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาท ทุกคนสวยงามช็อตนี้ กดไปสักห้าที แล้วกันหนึ่งคิวได้อยู่ โอ้โหเจว่ะ แถวหนึ่งหน้าของเบ้งว่าไง วายสวยงามเต็มหน้ากระดานไปดูวะอุ้ย ไม่ต้องกดถึง5ทีแล้วทุกคนนี่มันได้แล้วเนี่ย เออ การนะโอ้โหเอ้ยลุงดี ตีเนี่ยเอยังอยู่ เจ แถวหนึ่งว่าไง เป็นหมา เป็นหมาแล้วน้ำเต้า โอ้โหคอมโบนี้ล่ออีกเท่าไหร่เท่าไหร่ หมื่นหนึ่งพันว่ะ เออ สวยงาม ไงผมขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะ เออ ทุนที่หนึ่งพันนะเราแตกมาสองหมื่นเก้าบ้าคิดผิดปะเนี่ยสามหมื่นแปดพันเลย เออ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันครับ